ใบสุดท้ายแล้วนะใบสุดท้ายนะคะ มาดูกันว่าเป็นของใครโอ้คุณคนนี้นะคะ เข้ามาขอเพลงกับเราทุกเช้าเลย แล้วก็มาอยู่ด้วยกันตอนเช้าตลอดเลยนะทูน้องมั่นมุกที่น่ารัก ฟอร์มกริสเคซี่ไอพอดนะคะ สวัสดีน้องม่านมูกยินดีที่ได้รู้จัก นี่พี่กริสเอง รู้จักน้องมาตั้งแต่ตอน BGN ติดตามมาห่างๆ เพิ่งจะมาติดตามจริงๆ เมื่อไม่นานมานี้เอง ดีใจที่ได้ไปหา ไว้มีโอกาสคงได้เจอกันอีก ยังไงพี่คนนี้ขอเป็นกำลังใจให้ แล้วก็อยู่เคียงข้างๆกับคุณหมูที่น่ารักเสมอนะ ขอบคุณมากๆนะคะ พี่กริสเคซี่ไอพอด เย้ เวลาเหลือไหม